ืนไปธรรมะธรรมโมเค่ะไปตักบาตรแบบเทีตองอยงี้เคืนน้องบอกว่าเมื่อกี้แอบกลัวพี่ชาเลยไม่ไม่ค่อยกล้าเข้าหาเท่าไหร่ฟ้าดุดุรดุดุเหรอ ให้น้องแบบเข้ามาหาพี่เนี่ยมายกไส้กลมเกลียวคืออะไรกล้วยกล้วยทอด จริงเหรอใช่มันใหญ่ยาวอย่างเงี้ย มิสแกรนแคมโบเดียเลิศยอดนี่มาร้องแต่8โมงเช้า ครับโอ้ ได้ตุ๊กตาด้วยขอบคุณทุกคนที่ให้ของขวัญมากๆ นะคะสุดยอดนะครับกัมพูชาน่ารักกับพวกเรามากๆเลยค่ะเออเดี๋ยวไปฝึกพูดภาษาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาพูดโชว์ให้ฟัง เออจะมาพูดโชว์ให้ฟังนะฮะได้แล้วนิดนึง เออัมเชียอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างหนึ่งเอาให้มันแม่นก่อน ให้แม่นก่อนดีรู้สึกว่าถ้าพูดไปมันจะต้องผิดแง่ๆเลยแง่ๆเลยนะฮะใช่นี่มิสแกรนแคมเบเดียนะครับ รักจริงๆ แล้วพี่อ่ะพี่โจจะล้มไหมยังไงเออนะฮะสองมือสองมือไม่ว่างเลยองเลยนะครับผม เขาเช็คกระเป๋าดูด้วยครับเช็คกระเป๋าเช็คกระเป๋าสวยหรือเปล่า สวยไหมคะสวยครับอ้าวโอ้ยบรรยากาศอบอุ่นมากบรรยากาศอบอุ่นมากในขอพูดไทยสักคำหนึ่งใครพูดไทยได้บ้างสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวเบื้องหลังการถ่ายโฟโต้ชูต ต้องมีคนช่วยถือลงหลังนะ นี่เข้ามาในคอนเซปต์อะไรมันมีคนแซวคอนเซปต์ คอนเซปต์พระนะครับเป็นไงไลฟ์สด ต้องโยนมาด้านหน้าเพราะว่านี่เนี่ยเวลาถ่ายอะไรก็บอก ไม่บอกหลายนาทีเลยเกินจะได้เห็นเบื้องหลังตื่นหรือยัง่นแล้วตื่นแล้ว่นแล้วเนี่ยเห็นไหมตาสว่างตาโตเออเมื่อคืนทำอะไรมาเมื่อคืนเราไปทำอะไรมาเมื่อคืนไปธรรมะธรรมโม่ไปตักบาตรแบบมันต้องอย่างนี้คืนตรงนี้ก็มีนะคะอ๋อเขามีตักบาตรเที่ยงคืนเหรอครับใช่ที่เชียงรายก็มีอ๋อเลย่ที่เขมรก็ เขาเขาเนอะเราก็เลยถึงด้วยความสดใสใช่มีความสดใสมากบนรถไม่ได้นอนเลยเอเพราะว่าเรางานหนักหลับอนย่างเดียวเราไม่ได้นอนหลับอย่างเดียวไม่ได้นอนแต่หลับอย่างเดียวเลยยังไงน้องพี่ไม่นอนเลยเออยังไงแปลว่าอะไรเมื่อกี้ว่าไงนะอไม่ต้องกลัวพี่น้องบอกว่าเมื่อกี้แอบกลัวพี่ฟ้าเลยไม่ค่อยเคยกล้าเข้าหาเท่าไหร่เอาเพราะว่าอะไรพี่ฟ้าดุดุดุหรอไม่ก็แบบพี่ฟ้าแบบไม่รู้สิเาสำหรับเราแบบ ตั้งแต่ตั้งแต่เจอที่เขาแบบอันนี้เลย แบบเออแต่ว่าอะไรวะไม่รู้ตื่นเต้นโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคที่ไงนบอกไว้เขาว่าไม่เคยมีพี่สาว แล้วหนูก็ไม่เคยมีน้องสาวหนูไม่มีอ๋อเลยแบบให้น้องแบบเข้ามาหาพี่เด็กรักใสร่กลมเกลียวอะไรเอ่ยเดินแบบดูดีนะเดินเดแบบดูดีเดินยี้โอ้ โอ้ยเสียเราเก็บทุกเม็ดจริงเออเออเออเออโอเคขึ้นรถ ดูนี่นี่ชุไปเต้นดีกว่า แล้ว สวยคู่ชุดตามอัธยาศัยชุดตามอัธยาศัย อันนี้ไปไหนกันเนี่ยใส่ชุดนี้ไม่ไม่ ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกให้สวยตามอัธยาศัยนี่ไปวิจิตรสปอนเซอร์กลับนะวิสิตสปอนเซอร์คนใหญ่ฮะโอ้ยาวมากเลยรก็ไม่รู้ ไม่ยเอาอะคืออะไรกล้วยกล้วยทอด จริงเหรอ ใช่โอ้ใหญ่ยาวอย่างเงี้ย พี่แชมป์ก็ชอบอะไรใหญ่ๆไงพูดเรื่องจริงไม่ได้ชอบหาอะไรอุดปากไงอ่ะ้วยจริงเอาอีกแล้วพี่เมย์หลวนนี้ก็คือพี่ปลากล้วยทอดใหญ่ไปปะมันใหญ่มากเลยเธออะไรพี่โจ อะไร่ เอเออเอ๊ะอีกฟ้าก็เอาเขาด้วยนะครับ ครับนี่คือบรรยากาศการซ้อมนี่แค่ซ้อมนะฮะ แค่ซ้อมั้งงับตซ้อมังงับงับังงับจังงับตังงับงับตังงับตังงับตังงับงับตังงับตังงับตังงับงับตังงับ โอ้ นี่คือการซ้อมนะฮะ ซ้อมเดินสับ โอ้ยโอ้ย โอ้ย เลิศ เลิศ นี่แค่ซ้อมนะ นี่ โอ้ย หมุนแบบตุ๊กตา หมุนแบบตุ๊กตา โอ้ยเลิศ คคุณผู้ชมนี่เป็นช่วงเวลาที่เร่งรีบแล้วนะครับเพราะว่าใกล้จะเลิกงานแล้วเนาะใช่แล้วค่ะทมพี่พี่ตัดผมทรงอะไรคะผมมาฮอปอะไรนะคะมาฮอปเดี๋ยวรอดูต้องรอดูรอนะเออนี่ชาลอตชาลอตนะครับ เมื่อกี้โดนเครื่องหนีบผมนะฮะหนีบหูไปช็อตหนึ่งนะครับชาลอตหูยังอยู่ไหมเมื่อกี้ เขาหนีผมตรงหูเราก็ปล่อยเลยมันก็ร้อนมากมัดุ้งเลยอะตื่นเลยอันนี้มาริมานะครับโอ้ขึ้นผมแล้ว ขึ้นผมขึ้นหน้าแล้วนะครับเราก็ได้เอ่อผูกพันธมิตรกับช่างแต่งหน้าเราแล้วนะคะช่างแต่งหน้าเราก็ชื่อปีเตอร์ right yes ใช่ค่ะพูดอังกฤษได้ค่ะกำลังเมาส์มอยกันอยู่ ว่าเมื่อคืนไปทำอะไรมา Do you wanna go today? Do you want to go today? เล็กๆน้อยๆอ่ะเล็กๆน้อยๆเราไม่บอกหรอกว่าทำอะไรคุณผู้ชมคนนี้ดีกว่านะ มีเรื่องตลกๆนะฮะสำหรับคนนี้เขาเขาพยายามถามช่างนะว่า จะทำผมทรงอะไรให้หนู แล้วเราจะยังไงไม่ก็คือว่าเราอยากรู้ไงว่าเราจะทำทรงผมอะไรใช่ปะแล้วเราก็เลย ถามเขาแต่เขาคือพูดกับเราไม่รู้เรื่อง เราก็เลยรอให้คนที่พูดไทยมาได้หนูก็เลยถามเขาว่าพี่คะถามให้หน่อยได้ไหมว่าเขาจะทำทรงผมอะไรแล้วเขาก็พูดพูดกันแล้วเขาก็เดินไปเลยแล้วหนูก็เลยไม่รู้ แต่ตอนนี้ก็น่าจะรวบแล้วนะค่ะอะไรนะคะเป็นไงบ้างคุยกันหนูหรอใช่หนูฟังแป๊บกำลังเพลินอยู่หรอใช่หนูฟังเพลงด้วยไงวันนี้มีแบบสภาพอากาศไหมวันนี้เราจะไม่แปลกดีนะมันเป็นสำหรับในส่วนของการทำงานในด้านของการบันเทิง ก็คือเป็นงานแฟนมีอ่าแต่อันนี้เราจะเป็นการเป็นงานเราก็จะต้องเป็นทรงที่มันจริงจังขึ้นมา เดี๋ยวทรงแปลกๆเดี๋ยวไว้ก่อนถ้าพี่วัดจัดแฟนมีอีกก็เดี๋ยวจะเจอเลย เพราะว่าเราสรรหาอยู่แล้ว อ่าพี่เขาไม่กล้าแต่งหน้าแล้วแต่งได้เลยค่ะ หนูแต่งไปพูดไปได้หนูค่อนข้างมีสกิลในเรื่องพูดอยู่แล้ว อ่าเราเป็นคนเรียบร้อย อ่ะพี่ตู่รู้แล้วนะนี่ว่าเราเป็นคนเรียบร้อย พี่รู้ไหมคะว่าหนูเป็นคนเรียบร้อยอ่าทุกคนรู้เห็นไหมล่ะ รู้มาถึงต่างประเทศว่าเรามันเป็นเด็กเรียบร้อย พูดน้อยน่ารักเด็กดียังไงล่ะเป็นเด็กเรียบร้อย โอ้นี่คือการซ้อมนะฮะซ้อมเดินสับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลิศเลิศนี่แค่ซ้อมนะนี่โอ้หนูไม่ใช่คนดีดที่คนอื่นเห็นว่าหนูดีดแต่เป็นภาพลวงตา อ่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เราพยายามสร้างมาให้คนจำซึ่งมันก็ขัดกับความเป็นตัวเองนิดนึงเพราะจริงๆเราเป็นคนเรียบร้อย แต่วันนี้ลุคของเราก็จะเป็นความแบบว่าสวยใสคลีนเฟรชอ่าเชื่อในความจริงนะครับครับผมเชื่อความเป็นจริงคืออะไรพี่โจพูดมาเลย ความเป็นจริงคืออะไรพูดมาเลยหนูเชื่อว่าทุกคอมเมนต์น่าจะพูดแทนพี่โจไปหมดแล้ว ว่าให้ใครให้ดีคนจริงออกมา ให้ดีเกินให้ดีเองอีกคนนึงเข้าไป ใช่เดี๋ยวรอรอดูกันนะคะลุกในวันนี้ว่าแต่ละคนจะสวยเป๊ะปังอลังเวอร์ขนาดไหนนะคะแล้วเจอเลยกัมพูชาจะลุกเป็นไฟ เพราะว่าเราจะเดินให้สะบัดเลย ทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละว่าตอนเราซ้อมเราเดินกันยังไง ของจริงมันจะต้องกว่านั้น ใช่ไหมเพราะเราแบบว่าจิกจนกล้องแตก มองจิกจนตัวเบี้ยวจนตัวเอียงกันไปหมด้ยเสียงหัวเราะจริงๆเราต้องหัวเราะแบบ นะคะ จริงๆแล้วจะหัวเราแบบนี้เมื่อกี้เป็นภาพลงตาอีกแล้ว มันหลุดออกมาบ้างเป็นพักๆเป็นครั้งคราวอ่าส่วนวันนี้เราจะเป็นเศรษฐีเสร็จงานเนี่ยเจอเลยอ่าหุบไว้ก่อน เราไม่บอกบอกไม่ได้ เมื่อวานทุกคนคิดเลยว่าเอ้านางงามหายไปไหนกันหมด ตอนกลางคืนงงมาก ใช่อ่าเราเป็นเด็กเรียบร้อย เราไปนั่งสมาธิกันอ่าเราไปปฏิบัติธรรม ใช่ค่ะ เราต้องนั่งสมาธิก่อนนอนทุกวัน แต่ว่าเมื่อวานเรานั่งนานไปหน่อย โซพากันสะบัดเลยจ้ารอเลกัมพูชาที่สุดละแกรนด์ไซแลนด์ จะแกงอะไรก็เนี้ยเป็นไงพร้อมไหม้อมม่ะพาร้อมมากขนาดแค่ซ้อมเพลงเมื่อกี้ยังรู้สึกแบบว่าอินเนอร์เรียกอินเนอร์มาจากข้างใน วันนี้จะเดินให้เด็กๆดูว่าต้องเดินยังไง ใช่แล้วค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ จะบอกว่าที่นี่เนี่ยเราก็จะจัดเต็มไม่แพ้กับที่ประเทศอื่นเลยรอชมบอกได้คำเดียวว่าปังอยากตะโกนแต่เสียงไม่นี่ตามหาตัวตั้งนาน ตามหาตัวตั้งนานดัดคุณตาอยู่นะครับ สวัสดีค่ะแกรนทีวีอันนี้คือรอใช่ไหมคะแล้วเราจะได้เห็นกันค่ะว่าวันนี้งานเราจะอลังการปังขนาดไหนเออแค่ขึ้น อ่าไม่ธรรมดานะคะ เพราะว่าตอนนี้ชมพูเนี่ยกำลังขึ้นหน้าขึ้นผมอยู่กับเมคอัพที่แบบว่าปังปุริเย่วัตนาเบะไอโกะอ่าสุดยอดเลย ฝีมือดีมากเลยนะคะ เพราะว่าเขาลงเบามากเบามือทนุถนอมหน้ามากนะคะ ผมก็โอเคมากเลย ไม่เจ็บโคพะโคพะอย่างนี้แต่อันนี้เขาโอเคคุณผู้ชมลืมคนนี้ไปได้อย่างไรนะฮะออนปริยาเนซ่ามาบู on Brian Nation Melody m i s ส g กร n d and Song r i กสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยแต่งหน้ากันอยู่ที่แคมเบอร์เดียค่ะแล้วจังหวะนี้นะเราก็เลยแต่งหน้ากันอยู่ก็ขอบคุณพี่โจสลีนมากนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขสวัสดิ์ร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะแตงโมแตงโมแตงโมแตงโมลูกตัวโตรัหวานรับประทานถูกอกถูกใจขอบคุณหลายๆด้วยค่ะวันนี้กลับแล้วใช่ไหม กลับจ้า กลับจ้า กลับแล้วเนาะอจะอยู่อยู่ต่อไม่ชมบุรีไม่จ้า กลับพร้อมเพื่อนเลยจ้า อยู่คนเดียวมันเหงาโอไม่อเคยู่ดีกว่า โอเค สำหรับบล็อกนี้นะคะ ก็อยากจะให้ติดตามนะคะ และถ้าจะติดตามก็ต้องพลาดไม่ได้ที่จะต้องกดไลค์ กด subscribe แล้วก็ส่งใจมาให้ด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์แชร์ไป 20แชร์30 แชร์ มีเท่าไหร่ก็แชร์ไป มีเพื่อนบอกเพื่อน มีพ่อบอกพ่อ มีแม่บอกแม่นะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเราแล้ว โอเค อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ช่อง Grand TV เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆ จากเรา